ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเสียงให้พูดเสียงให้พูดนะนั่นมาประกาศอะไรนะประกาศอะไรนะไปดูดีกว่า ออกมาดูกันเร็วมาแล้วจ้าทกศมาแล้วจ้า มาแล้วจ้า มาแจ้งข่าวแล้วจ้าทกศแจ้งข่าวตาเอ สวัสดีครับ พี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่าน ข้าวหอมมีข่าวดีเกี่ยวกับ โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559ทับ60 มาเล่าให้ฟังครับ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559ทับ60 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวในปี 2556 2557 และ 2558 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในปีดังกล่าว แต่ปลูกข้าวในปีนี้ข้าวหอมแนะนำว่า ให้ไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ที่สำนักงานเกษตรอำเภอก่อนเข้าร่วมโครงการครับ นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกศเป็นเจ้าของที่นาที่มีเอกสารสิทธิ์และทำนาเอง กรณีเป็นผู้เช่านาต้องมีสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการเช่าด้วยนะครับ ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ เริ่มต้นที่คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ประชุมชี้แจงโครงการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ รับแจ้งความประสงค์และตรวจสอบเอกสารของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปิดประกาศข้อมูลผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ประชุมประชาคมเพื่อยืนยันและรับรองสิทธิ์หลังจากนั้นส่งต่อไปยังคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาผล และนำผลการตรวจสอบส่งต่อไปยังทกสสาขาในพื้นที่ เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ ส่งต่อให้กับทกสสำนักงานใหญ่ประมวลผล และโอนเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป เอกสารที่ใช้ในการแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการที่เกษตรกรต้องใช้มีดังนี้ครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาเอกสารสิทธิที่ดินแปลงที่ปลูกข้าว กรณีเป็นผู้เช่านาต้องเตรียมสำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการเช่าเพิ่มด้วยนะครับ 3. บัญชีเงินฝากทกสที่ใช้รับเงินโอนพร้อมสำเนาหนึ่งชุด องคำเตือน 1. ต้องดำเนินการปลูกข้าวตามที่ได้รับรองไว้ หากเกษตรกรไม่ได้ดำเนินการปลูกข้าวตามที่รับรองไว้ เกษตรกรต้องคืนเงินที่ได้รับไว้ในโครงการทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ หากเกษตรกรไม่คืนเงินที่ได้รับไว้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายวาย 2. เกษตรกรจะต้องไปทำการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2559 ทับ 60 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ระยะเวลาโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกสสาขาใกล้บ้าน หรือโทรสอบถาม call center ธนาคารทกสได้ที่หมายเลข 02 555 2555 ครับ